กลิ่นหอมความรักช่างเย้ายวนใจยินดีต้อนรับซู ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก 5 วินาที สู้กับศัตรูไปด้วยกัน บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะฮะย่ blood! Wow! You have defeated an enemy! Song! Louis Lana! ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายจริงๆ ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริง Dragon and Slayer have appeared ลุยแล้วนะเชื่อสอง บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ ิดยกจ้วงแทนสอง ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีใช่สองเออมาเริ่มเต้นรำกันเถอะ ลุยแล้วนะ การใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ มาเริ่มเต้นรำกันทั้งข้าให้ดีอ่อนวลุยแล้วนะสองอ่อนกว่ ส่งออกไป Ultimate ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมาดวลกับข้าไล่แบกก้าวทิพยกด้วงแทนสอง ขอให้โชคเข้าข้างข้าลุยแล้วนะ บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ป้อมเรดีนมังกรของเรา ถูกโจมตีสอง Bloodbath! Double มเล่นรำกับ Your team has destroyed a tower. เพื่ Dominating! For me, Delay, no surprise. what the Enemy double kill! Soul! Legendary! Your team has destroyed a tower! Huh. Henry ปากของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกัน ว้าว Your team has destroyed a tower! Hmm. Legendary! destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. ป้อมเลนยักษ์ของเราถูกโจมตีจงระเบียบฐานเจ้า Legendary Double kill Song. An enemy has been defeated. Double kill. Oh. Hmm. Dragon and Slayer have evolved. Super Great Creed ถูกส่งออกไปแล้ว Your team has destroyed a tower. Whoa! Shut down. Your team has destroyed a tower. มาดวลกับข้าสอง up! Legendary! ก็ไม่ดีเลยนะสหายมาเริ่มเต้นก่อน An enemy has been defeated! หนึ่งห้าแคปเปอร์ทอง Legendary! Go! Double kill! 淡化远员的。 ลยเยอะออกมาแล้ว An ally has been defeated. อย่าทำให้เสียบรรยากาศสิที่รัก ัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงเฮ้อว้าว ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี Your tower has been destroyed. Enemy ultimate. ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริง Your tower has been destroyed. ขอ Legendary. An ally has been defeated. Double kill. Song. Triple kill. บอมไม่ดีเลยนะสาย ก้ชิดยกจ้วงแทน One kill หนึ่งรูแตกหมดแล้วซุปเปอร์ทีมจะถูกปล่อยมายังเศษกรรฉันพือ ต้องการความช่วยเหลือสัพันธ์ทีเป็นเครื่องวุ่นวาย l อรไม่ดีเลยนะสหาย Whoa! An ally has been defeated. Ha! Enemy double kill! แทงบไมดีเลยนะสหายสอง Double kill Triple kill มาเริ่มเต้นรำกันเถอะ กลิ่นหอมความรักช่างเย้ายวนใจ